not so critical. Let's get them excited and then we can put it in there later. And, you know, if they have questions, Right. we can do a follow-up where I try to answer them, like from my office here, for your audience. Like, you know, these are some questions that you guys came back with. Yeah, I mean, I think that uh, we can we can read some questions here also about that as well. Mm-hmm. Okay. There we are. Oh, here we are. My goodness. Look at that. So cool. Amazing. Hey, everybody. Um, I'm just going to wait a little bit for some other people to, to hey, get look here. Look at all the notes you took. Yeah. <laughs> serious. That's good. <laughs> I'm a serious guy, Andrew. Yes, like I'm a absolutely. ผมเป็นคนจริงจังมากนะครับ เชื่อไหม not <laughs> น่าจะไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เป็นไร Okay if hopefully for those of you watching now you saw my stories um yeah I'm ho I'm hoping that you saw my stories and you know that this live stream is a little bit different it's about it's about finance it's about education learning something um, and since my tie isn't is an amazing. Uh, I've had, we have. สวัสดีครับ Yes. ผมเต้นนักคลินนะครับ Cheer him <laughs> <laughs> ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะครับทุกคน Okay so the reason why I'm doing this um, เหตุผลที่ผมจะมาสัมภาษณ์แอนดรูว์สตอตนะครับ because I've I've always liked finance and I briefly considered studying it in school ก็เพราะว่าลูกนั้นชอบ finance มาตั้งนานแล้วนะครับ แล้วก็แถมยังคิดที่จะเรียน finance ตั้งแต่เขาอยู่โรงเรียนครับ อืมโอเค and then I like teaching people valuable information แล้วก็ลุกก็ชอบที่จะสอนแล้วก็เผยแพร่ความรู้ที่เขาคิดว่ามีค่ามาก ๆ ให้แก่คนอื่น ๆนะครับ All right. The final thing is if you if you stick with this live stream and you pay attention to to what we're saying here, I really believe that this could change your life. แล้วก็ลุกเชื่ออย่างมากๆนะครับ ว่าการดูไลฟ์ครั้งนี้นี่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยครับ เปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะครับ เชื่อไหมต้องต้องเชื่อครั้งนี้นะครับโอเค so Andrew go ahead and introduce yourself why does everybody call you an expert แอนดูเชิญคุณแนะนำตัวคุณเองครับแล้วก็ช่วยบอกเราว่าทำไมถึงคนอื่น ๆนั้นเรียกคุณว่าผู้เชี่ยวชาญครับ So my name is Andrew Stotts, and I have devoted my life to studying, working in, and teaching finance. I'm crazy about it. Hmm. ก็นี่คือแอนดูนะครับก็คือเขาได้อุทิศตัวเองให้กับวงการการเงินมาอย่างยาวนานมาก ทั้งด้านการเรียนการสอนแล้วก็การทำงานครับอืมอืม awesome okay second question since you know so much about money let me ask you this can money really buy happiness ก็ เนื่องจากแอนดูรู้เกี่ยวกับการเงินมากๆนะครับลูกก็เลยถามว่าบอกเราทีว่าเงินสามารถซื้อความสุขได้จริงๆไหม For me I have been rich and happy and I have been poor and happy so for me money is neutral wow ก็สำหรับแอนดูนะครับ เคยทั้งรวยแล้วก็มีความสุข เคยทั้งจนแต่ก็ยังมีความสุข เพราะฉะนั้นเงินสำหรับแอนดูนั้นแทบจะไม่มีค่าอะไรมากเลยครับว้าว I I did not expect that. I mean, I want to be happy. That's like the most important thing in life. So for off topic for a second now, what what does bring you happiness the most? ลูกก็ถามว่า ดังนั้นอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขมากที่สุดครับ Well in in nearby is my mother she's 82 years old the fact that I can spend time with my mother you know and give back to her what she gave to me that's happiness ก็สำหรับแอนดูตอนนี้ นั่นคำตอบสั้นๆก็คือแม่ของเขานะครับ อายุ 82 ปีตอนนี้ก็คือ เหมือนได้ตอบแทนบุญคุณกลับไปให้แม่นั่นก็คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดสำหรับแอนดรูแล้วครับ And you you met my mother. น่ารักมากเลยครับ You met my mother. yeah She's she's she's she's awesome. Yeah. She lived with me in Bangkok for four years now, so you know, I to spend time with her is valuable. ก็ตอนนี้ ก็อย่างลุกก็ได้เจอแม่ของแอนดูมาแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็แม่ของแอนดูก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพ4ปีแล้ว เพราะฉะนั้นการที่ได้ใช้ชีวิตกับแม่นั้นก็คือเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วครับ so the the other part of the answer to this question for me what brings me happiness is to find the thing that I love to do and have the freedom to do it wow and for me I love teaching I love researching I love thinking about things เป็นเนิร์ดมากๆนะครับ ก็คือสำหรับแอนดูก็คือในความสุขของแอนดูอย่างหนึ่งก็คือในการหาสิ่งที่เขารักได้ทำมาแล้วก็ทำมันอย่างอิสระนะครับแล้วคือสามสิ่งนั้นนั่นก็คือการที่เขาได้สอนคนเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วการที่เขาได้ทำรีเสิร์ชของเขาแล้วก็อันสุดท้าย what is that the last one again can't remember oh no I think that was it that's good that's good research which I wow. Yeah. You know, I'm I'm I'm amazed. <laughs> I guess for, well, yeah, that's a good fun question. Yeah, yeah. For me too, like research about my my character in my series or mm -hmm. something like that. That's also brings me some happiness. ก็สำหรับลูกนะครับ การรีเสิร์ชก็คือการค้นคว้าคาแรคเตอร์ของเขาที่เขาต้องแสดงละครหรือแสดงแสดงอะไรอย่างนี้นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ มันท้าทายแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาค่อนข้างทำให้เขามีความสุขเหมือนกันครับ I mean you got to work at it right yeah and it's the satisfaction of having worked on something and see the result that's true you know that's, that's happiness true. to me right you know and to you I know ก็คือง่าย ๆเลยก็คือความสุขของแอนดูก็คือการที่ได้ทำมันแล้วสุดท้ายก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างที่เขาต้องการไว้ครับ อ๋อวิลล่ามาแบบอ๋อสบายใจมากๆ ไม่ต้องทำอะไรเลย โอเค what what inspired you to go into finance Be because for for most people finance แทบจะน่าเบื่อมากๆใช่ไหมแบบ boring ที่สุดแต่สำหรับแอนจูแบบ สิ่งที่เขาชอบมากๆ ไม่รู้ทำไมอ่ะก็คือคำถามก็คือ อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้แอนดูนั้นเรียน Finance แล้วก็ทำงานอยู่กับไฟเอ่อทางด้านการเงินนะครับมาอย่างยาวนาน และจริงจังมากๆเพราะคนส่วนใหญ่มองการเงินเป็นอะไรที่น่าเบื่อ yeah. so I picked finance when I was in university because I just thought it was interesting and the more I studied it the more I was interested so I just kept going wow you know that's kind of the short story of how I just kept going till today. I mean, literally this morning I was reading something about finance, you know. Amazing Amazing <laughs> เออมันมันเหมือนเออ finance เป็นอะไรที่ทำให้แอนดูแบบมีความสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดนะครับ เทียบกับวิชาหรือสาขาอื่นๆ And the other thing I would say is that I, I came to Thailand in 1992 because I also wanted to live in Thailand. Mm. And I had two thousand dollars in my pocket, and I had twenty thousand dollars of student loan debt. I taught finance at university, but I realized not going to make any money teaching at the university. So mm. I had to find a job, and I looked for a job in finance. Hmm. ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้แอนดูนั้นได้ ทำงานแล้วก็เรียนไฟแนนซ์อย่างจริงจัง ก็คือเขาได้มาไทยเมื่อตอนปี 1992 นะครับ ด้วยเงิน 2,000 ดอลลาร์ในกระเป๋านะครับ กับหนี้ทางการศึกษาที่เขาได้เรียนปริญญาโทอีก20,000 ดอลลาร์บาท เพราะฉะนั้นเขาต้องเอาชีวิตให้รอดครับ เพื่อที่จะหาเงินมาชำระหนี้แล้วก็ใช้ชีวิต เขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัย แต่ว่าเเงินเดือนที่ได้กลับมานั้นมันเหมือนน้อยมาก ๆนะครับ ก็เลย ต้องหางานอีกแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นเอ่อแ analyst หรือนักวิเคราะห์อยู่ที่โบรกเกอร์นะครับแล้วก็นั่นคือเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับ Hmm. You don't have another funny question, do you? I'm just thinking about, but if if research and this sort of thing makes you happy, why was it necessary to make money more than เงินเดือนจากจากการเป็นอาจารย์ในในมหาวิทยาลัยก็คือถ้าเกิดเอ่อ wait can you repeat that question why if if research makes you happy why did you need more money than you got from being a professor ก็คือถ้าเกิดว่าการค้นคว้าวิจัยเนี่ยทำให้คุณมีความสุขเนี่ย Uh. because I was still, you know, I was still young and I hadn't like discovered things. I wanted to explore and learn. Hmm. And I wanted to push my ability. And the job at the university was not going to do that. But wow. the day I arrived as an analyst at a broker, it was like, all right, tomorrow morning, 7 a.m., you need to have this report about what's going on in the market, you know, and I was like, whoa, whoa. yeah, that's what I wanted. ก็คือเหตุผลนะครับ ก็คือแอนดูนะ ตอนนั้นก็คือยังเด็กอยู่นะครับ แล้วก็ค่อนข้างอยากที่จะเรียนรู้อะไรให้มันมากขึ้นนะครับ แล้วก็อยากที่จะรู้ว่าศักยภาพของตัวเองนั้นมีมากแค่ไหนนะครับ แล้วการที่เขาได้ทำงานอยู่ที่ มหาวิทยาลัยนั้นมันเหมือนไม่ตอบโจทย์ตรงนี้ พอวันแรกที่ได้ไปที่โบรกเกอร์ทำงานเป็น Analyst นี่ก็คือวันแรก7โมงเช้าต้องไปถึงแล้วก็บอสก็โยนงานมาให้ว่าอันนี้ต้องเสร็จภายในเวลานี้นะครับก็คือเขารู้สึกว่ามันท้าทายมากๆ Okay let's get into the more serious question um, on a scale of 1 to 10 how handsome am I uh, So a 10 is best or 1 is best? you're number 1 or you're number 10? I don't know. You're the most handsome guy that I've seen all year. <laughs> Uh, yeah. uh, in real life or on Yeah, TV? in real life. Okay. Yeah. Do I need to translate yeah. that question? Uh, yes. Yes, very important. one to 10 แอนดูคิดว่าลุกหล่อแค่ไหนนะครับอานะแอนดูก็บอกว่าลุกหล่อที่สุดเลยครับตั้งแต่เคยเห็นมาในหนึ่งปีนี้แค่1หนึ่งปีโอ้เสียใจมาก c ุ u ซ s e I don't go out much. อโอเคน้อยใจโอเคไม่เป็นไร uh tell me so you're you're finance expert you study the markets so tell me a little something about the stock market um I, have heard I've heard some comparisons from the stock market to something a little bit like playing a card game, a little bit like gambling. But is that is that is that kind of true or is that wait wait Play, yeah ก็คำถามก็คืออยากลุกอยากให้แอนดูบอกนิดหนึ่งว่าตลาดหุ้นนั้นคืออะไร แล้วเขาก็ได้ยินมาว่า คนบางคนก็เปรียบเทียบตลาดหุ้นกับการพนันนะครับ ก็อยากให้แอนดูช่วย uh, the, the way most people start in the stock market and the way most people play in the stock market, you're right. Mm. It It's is- like gambling. It is like gambling. ก็คือแอนดรูบอกว่า It's like getting in a car and not putting on your seatbelt and driving really fast. That's a form of risk taking if you do that you don't have to do that. There is ways to reduce your risk. But if you decide to get in a car without the seatbelt, it's gambling. That's that's scary. Oh, Andrew ก็นั่นก็เปรียบเสมือนการเข้าไปในตลาดหุ้นนะครับ ถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการควบคุมความเสี่ยงมันก็เออเป็นอันตรายได้ครับ so for someone like me who I could buy stocks now but it'd be like not wearing a seatbelt and driving really fast the the way like I'm a smart guy though เป็นคนฉลาดนะหล่อเอ็นฉลาดด้วยเหรอ Again, Luca? But- Oh, okay. I'm only smart, unfortunately. but uh, that's not enough to, to win in the stock market, right? ก็คือลุกถามว่าการที่เข้าไป แล้วก็เริ่มซื้อหุ้นนะครับแล้วก็เหมือนไม่ไม่ใส่ซีทเบลต์มันมันไม่พอใช่ไหมครับ ที่จะชนะตลาดหรือว่า สำเร็จได้เพราะเพราะว่าเป็นเป็นคนฉลาดหล่อด้วยอาจจะฉลาดได้นะแต่ <laughs> yeah oh, okay probably not คงคงไม่นะ but even even somebody who research a lot they they can probably do well in the stock market right if they if they someone like you for example hmm. could you pick and buy stocks and, and win in the market? ก็คำถามก็คือแล้วถ้าสำหรับคนที่ทำวิจัยแล้วก็รีเสิร์ชมาเยอะมากเนี่ยครับเกี่ยวกับตลาดหุ้น การซื้อหุ้น จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ไหม There's two things to think about for the answer to this question. There's a million smart men and women like me that I'm competing against. Mm -hmm. So that's the first part. ก็อันแรกก็คือให้คิดง่ายๆว่าแอนดูเก่งแค่ไหนแล้วนะครับมีคนอีกเป็นล้านๆคนนะครับ So you have to beat them, right? That's first part. And the second part is that the stock market is a very complex thing. So you've got to try to predict where it's going. Those two things are very hard even with 30 years of experience. แล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆก็คือตลาดหุ้นนั้นมันยากแล้วก็สับสนวุ่นวายมาก ๆนะครับ ในการที่จะต้องคาดการว่าหุ้นราคาหุ้นนั้นจะเป็นยังไง เพราะฉะนั้น2สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ยากมากๆแล้วครับ but I I want to add that my goal is these days is to help people with no experience mm. because they're never. It's it's not it's like me. Well, it doesn't make sense to say that. Could you study and work to get to the point where I am? It just doesn't. You're not going to do it. Right. So therefore, you either I might gamble in the stock market, or you don't play the stock market, mm. and you don't get the benefit of it. Right. Right. ก็คือ ตอนนี้นะครับ ก็คือ จุดมุ่งหมายของแอนดูก็คืออยากที่จะช่วย ผู้คนที่ไม่มีความรู้หรือว่าประสบการณ์ ในตลาดหุ้นนะครับ เพื่อที่เขาจะได้มีความรู้มากขึ้น แล้วก็จะได้ไม่ต้องไปพนันหรือว่า ก็คือไม่ต้องไปพนันหรือว่าถ้าไม่งั้นก็คืออีกช้อยก็คือไม่ต้องเล่นเลยครับซึ่งไม่ดี เพราะว่าควรจะเล่น you should you should be in it somehow right ใช่ครับ ก็คือคุณควรที่จะต้องควรจะอยู่ในตลาดหุ้นนะครับ so that seem impossible I also want to mention for those of you that have questions, we will have a question period for for Andrew later. เดี๋ยวสำหรับคนที่มีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรนะครับสามารถที่จะเขียนคำถามแล้วโพสต์ส่งมาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเซกชันสำหรับแอนดูที่เป็น Q&A ครับ Okay. So, yeah, how do we how do we do it then? if if it's really hard for anybody to find success, even for somebody like you, it shouldn't I just keep my money in the bank? ก็คำถามต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าความสำเร็จที่เราจะสำเร็จในตลาดหุ้นได้เนี่ยมันยากมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเอาเงินไปฝากในธนาคารไว้ไม่ดีกว่าหรอครับ So that's also like not wearing a seatbelt. You're taking a risk, and the risk is that your money's just not going to grow. Hmm. So you're not going to have the money you need in the future. แอนดูก็เปรียบเทียบสถานการณ์เมื่อกี้ไว้ว่าเหมือนเป็นการที่ไม่ใส่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับ เพราะว่าคุณก็จะมีความเสี่ยงในการที่เงินของคุณก็จะไม่โต ถ้าคุณฝากไว้ที่แบงก์ครับ It's it's like saying it's so hard to eat healthy and clean. Should I just stop eating? Oh. อันดูก็เปรียบเทียบอีกอันว่า <laughs> Okay, so how do we be involved in the stock market without any knowledge? เอิ่มถ้าอย่างนั้นเราจะสามารถที่จะเข้าตลาดหุ้น so I've I've heard something about a mutual fund right so what are what are the different kinds of mutual funds แล้วก็รู้เคยได้ยินเกี่ยวกับ mutual fund นะครับ ก็เลยอยากรู้ว่า mutual fund so unfortunately like everything in life if it's your health whatever you have to learn a little bit mm. And with investing, what I'm trying to do is say, what's the minimum effective dose? What's the absolute minimum I can teach somebody so they can safely invest in the stock market? Mm. แอนดูก็บอกว่าการลงทุนเนี่ยนะครับก็คือเขาก็พยายามคิดถึง จุดที่เหมือนเป็นสิ่งที่น้อย แต่ว่าเป็นสิ่งที่คุณควรจะรู้ เพียงแค่นั้นเพื่อที่จะได้เข้าตลาดทุนได้แล้วก็สามารถ so to go back to the question about mutual fund in in my case uh, for beginner I would say own a mutual fund that owns every stock in the world well let's talk what what is a mutual fund first what's that concept okay so okay ก็คือลูกพยายามบอกให้แอนดูพูดถึงว่า mutual fund นั้นคืออะไรครับ so a mutual fund is uh, an instrument where people put their money into it and then the people managing that money invested in many many many different stocks hmm. Mutual fund, มูชัวฟันนะครับก็คือคล้ายๆสต็อกครับแต่ว่ามีคนที่คอยจัดการฟันอันนี้อยู่ซึ่งมูชัวฟันนี้ก็จะเอาเงินของคนเหล่านี้ไปลงทุนในสต็อกหลายๆสต็อกครับ and that solves a problem for a beginner because a beginner doesn't have enough money to buy a little of every stock. Right. They could only really buy maybe one stock. <laughs> อันนี้ mutual fund Okay, and I have to pay that guy, right, to manage my money. ลูกก็ถามว่าเราต้องเสียเงินเหมือนเป็นคอมมิชชั่นฟรีให้ให้คนที่ดูแลกองทุนใช่ไหมครับ so let's you have to pay no matter what mutual fund you get so what I recommend is that people try to get that fee down as low as possible and the most number of stocks as possible right ก็คือคำตอบก็คือต้องจ่ายนะครับ แล้วคนก็พยายามที่จะ ทำค่าค่าฟรีอันนั้นให้มันต่ำแล้วก็ต้องพยายามไปซื้อหุ้นให้มันหลายตัวให้มันมากๆครับ Hmm. So what I'm what I'm hearing is like mutual funds are a way to wear this seatbelt because I I own lots of stock, right? Mhm. But the the problem is Mm. there's 3,000 different mutual <laughs> funds to choose from in hmm. Thailand. So this is another problem. It's just yeah. problems at each step. <laughs> That's the reason why people don't do it. This is, this is okay. Or they do it without a, a seatbelt. ก็คือลูกก็ถามว่าเพราะฉะนั้นกองทุนมูชวลฟันอันนี้นี่เหมือนกับการใส่เข็มขัดนิรภัยใช่ไหมครับแอนดูก็บอกว่าใช่แต่ปัญหานั่นคือคุณมีหุ้นถึง3,000หุ้นในตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นครับ สามพัน mutual fund โอ้สามพันม u ชัวฟัน Yeah. นะครับกองทุนสามพันแต่ว่าคำถามก็คือคุณจะเลือกกองทุนนั้นยังไงโอเค And, and I s o l v e that problem for the beginner by saying just own the one mutual fund that owns every stock in the world. แล้วแอนดูก็แก้ปัญหานี้โดยการ บอกพวกที่เป็นมือใหม่ในการเล่นหุ้นว่าให้โอนกองทุนกองทุนเดียวนะครับที่ ซื้อถือหุ้นไว้หลายหุ้นมากๆครับประมาณ it's 8,000 8,000ก็คือประมาณ mutual fund หนึ่ง m u t u a ถือประมาณ8,000หุ้นนะ that's a lot of stocks That's truly amazing. yeah it wasn't available you know when I was young So this sort of sounds like the the magic that that you've kind of found, because now I don't have to go and gamble in the stock market if I find the right mutual fund, then I should just keep putting my money into that mutual fund. นี่ก็ลูกก็ถามว่าเออเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแมจิกวิเศษมากๆเลยครับที่แอนดูหาเจอเพราะว่าเหมือนเราก็แค่หามูชัวฟันหนึ่งมูชัวฟันแล้วเอาเงินเพิ่มเข้าไปทุกๆเดือนหรือทุกๆปี แล้วหลังจากนั้นก็ปล่อยให้มันโต th there's a lot of magic to that, you know. The simplicity of it is what is important. But the financial world makes things complicated mm. and they mm-hmm. make things complex and expensive. Right. And this is simple and low cost. Nobody's selling that. Right. แอนดูก็บอกว่าจริงๆมันมีความวิเศษแอบแฝงอยู่เยอะมากนะครับ และหนึ่งในนั้นก็คือ การทำให้มันง่ายมากๆครับ เพราะว่า วาดพวกการเงินต่างๆนะครับเขาชอบทำให้มันยุ่งยากครับ I saw I saw a question here. It says who is the who is the blue blue t-shirt guy? Uh, <laughs> That's me. I love that T-shirt. Who is the blue T-shirt guy? And they know I'm a blue T-shirt. This is this is Andrew Stotts. Yes. He's the finance expert, and it's yeah, we're here. we are. If you're just if you're just joining us right now, <laughs> I'm doing this interview with a finance expert, and we're trying to learn a little something about the stock market, and that sort of thing. From the blue shirt. guy. From the blue shirt guy. มีคนถามเข้ามานะครับว่าคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าคือใครนะครับก็คือมีคนถามเข้ามานะครับว่าคนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าคือใครนะครับและนี่ก็คือดรแอนดรูว์สตอตนะครับ <laughs> แล้วก็ <laughs> Yes. Okay. Uh, so before we get in, we close with a, uh, a, present from Andrew or something, something of that sort. Do we have any questions from the audience for any of us? I'm. They're probably gonna ask questions for you. I doubt it. Yeah. Uh, well, any any questions? Any questions from the audience? มีคำถามอะไรไหมครับ Oh, here we go. So you suggest mutual funds over stocks, but what about the return rates? Do we choose mutual funds based on that? ก็คำถามมีคนส่งคำถามเข้ามานะครับ uh, mutual fund นะครับเออแทนที่จะซื้อสต็อกแต่ก็ถามว่าแล้วอย่างนี้เปอร์เซ็นต์รีเทิร์นนั้นมันจะเป็นยังไงถ้าเราซื้อ uh, mutual fund ครับ so what I'm explaining is that it's very hard to predict the future. So rather than trying to predict one stock over another or one mutual fund over another, that you own a mutual fund that owns every stock. That's what I'm saying for beginner. Hmm. สิ่งที่แอนดูพูดนะครับสำหรับมือใหม่จริงๆแล้วก็คือการที่ เราความยากของการเล่นหุ้นก็คือการคาดการราคาของหุ้นในอนาคตนะครับแล้วถ้าเราต้องเทียบว่าเราจะเทียบที่ราคาหุ้นตัวเดียวกับมูชัวฟันซึ่งถือหุ้นอยู่หลายตัว เพราะฉะนั้นการที่ถือมูชัวฟันก็เป็นอะไรที่ลดความเสี่ยงได้นะครับ Can you talk about the the return rates of a, like a a good mutual fund? The problem about return rates mm. is that you can only talk about them in the past. Oh. So anybody that's talking about return is talking about the past. Anybody that's talking about return in the future is just guessing. Ah. ก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์เอ่อในอดีตหมดเลย so, so I have some people that come to me and go, this investment went up a lot over the last years. Shouldn't I buy it? Mm. That's no indication that it's going to go up. It may be. Maybe. We, would, we would all be rich if all we had to do is see what went up before, just buy it. Ah. ก็ตัวอย่างนะครับก็คือมีคนมาหาแอนดูครับแล้วก็ถามว่าเนี่ยการลงทุนอันนี้ดีไหมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยดีมากๆโตมากๆเลย อดีตหมด ทุกคนก็สามารถรวยได้ Hmm. And that, that's what, remember I said that the stock market is complex. Right. It's constantly adjusting. If it looks like they're giving high return there, everybody rushes there. And then the return goes down. Hmm. แล้วก็อย่างที่แอนดูบอกนะครับว่าตลาดหุ้นนั้นมันยากมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติรีเทิร์นมันสูงมากๆเนี่ยแล้วทุกคนเข้าไปหามันเนี่ยมันก็จะลดลงในที่สุดครับ do, do, do. Do you know what it is? Do you know whether I it is good to invest small amount? Oh, whether it is good to invest a small amount. Oh. Yeah. Okay. So the, question? the question is, is it good to invest a small amount to learn about the market? อ๋อก็มีคนถามเข้ามานะครับว่าเออมันจะดีไหมถ้าเราจะเริ่มที่จะลงทุนด้วยจำนวนเงินน้อยๆก่อนเนี่ยในตลาดหุ้น hmm. oh, I think that if you follow what I'm saying of owning the mutual fund that owns every stock, it's good to put a little bit in every month and build up some knowledge about it. Mm. It's like having a seatbelt and an airbag. คำตอบจากแอนดูนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณได้ทำตามที่แอนดูบอกก็คือเอาเงินไปซื้อมูชัวฟันนะครับ owns every stock ที่เอ่อมูชัวฟันที่ passive ที่เป็นแบบ passive ก็คือมีหุ้นอยู่เยอะมากๆนะครับ เอ่อแล้วหลังจากนั้นก็แค่เพิ่มเงินเข้าเรื่อย ๆ แล้วคุณก็ใช้เวลาตรงนี้ในการศึกษาหุ้นเพิ่มเติม นั่นจะเป็นวิธีเริ่มที่ดีกว่าครับ so the the passive fund what's the difference between because I've heard this also what's yeah. the difference between a passive fund and an active fund คำถามก็คือลูกก็ได้ยินมาว่ามันจะมีกองทุน ที่เรียกว่าเป็น passive นะครับแล้วกองทุนที่ active แต่คำถามก็คือมันต่างกันยังไงครับ hmm. Most mutual funds in the world are active funds and that means that if an expert a fund manager is trying to pick a small number of stocks let's say 20 stocks that are going to do better than the stock market wow that's so small. that's their goal just 20 yeah maybe 20 it could be 50 but they're trying to pick a small number of stocks that are going to do better than all the stocks in the stock market แอนดูก็อธิบายว่า active fund นะครับเอ่อซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของในประเทศไทยแล้วก็ทั้งโลกนี้นะครับ ว่ามันเป็นอะไรที่ส่วนใหญ่พวกผู้ควบคุมกองทุนเนี่ยครับ พยายามที่จะเลือกเพียงแค่ 20-30 หุ้น เพื่อที่จะมาชนะตลาดให้ได้ครับซึ่งยาก yeah. very and, hard and there's there's probably 2,000 of those type of funds in Thailand mm. with very smart people trying to beat the market. ซึ่งในไทยแลนด์นะครับก็มีไอ้ active fund 2,000กองทุนเลยทีเดียวครับ I have a really good question here from Yamaralip Yamaralip Is it still good to invest in the stocks despite the economic downfall right now? ก็มี คำถามเข้ามานะครับก็คือถามว่ายังเป็นทางเลือกที่ดีไหมที่เราจะลงทุนในสต็อกในหุ้นนะครับในเมื่อณตอนนี้เศรษฐกิจต่าง ๆค่อนข้างแย่ครับ so I would say that you have to think long term if you gonna save invest your money for 20 or 30 years and you're putting in money every month it doesn't matter too much because you'll put in some when it's high and some when it's low. But the point is you've got to start to build that wealth in the stock market. คำตอบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะลงทุนในระยะยาว 20-30 ปีเนี่ยเศรษฐกิจตอนนี้ก็จะไม่ได้สำคัญอะไรมากนะครับ เพียงแค่คุณก็พยายามที่จะเพิ่มเงินของคุณเข้าไปในทุก ๆ เดือนนะครับแล้วก็ I mean, it, it would be great if you could just not put it in when it's high and put it in when it's low, but people do just the opposite. I have research, tons of academic research showing that people do just the opposite. And they destroy their chance. When they, they put in the money when it's high. Yeah. Mm. That's the time they feel comfortable. อ่าแล้วก็แอนดูก็ ah. ได้รีเสิร์ชมาเห็นมาเยอะมากๆนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใส่เงินเข้าไปในตลาดตอนที่ตลาดนั้นมันอยู่ที่สูงแล้วครับซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับ I she said June dot Born says I don't have questions for the blue shirt guy but he has a good smile mm. do do do do I so I guess this is today my Fiani considering COVID-19 pandemic is now the right time to invest in the stock market. So that's that's sort of the same in that we should always put a little bit in the stock market. That's kind of what you're saying. I mean, yeah. เออก็มีคนถามนะครับว่าควรจะเริ่มลงทุนในช่วงที่มีสถานการณ์โควิดนี้ไหม ซึ่งคำถามนี้ก็ค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงกับคำถามเมื่อก่อนนะครับ many, remember that the stock market is a forward-looking thing. So most of the damage from COVID is already in stock markets, at least in Asia. So America's stock market is super high because the government's putting in money into the economy. Mm. But for Asia, it's not that expensive. So I would say that even despite COVID, I would continue to put money in to a passive fund that owns a lot of stocks and think about it long term นะครับคีย์คำตอบของแอนดูก็คือว่า ถึงแม้จะมีโควิดนะครับ เราก็ควรที่จะลงเงินไปใน passive mutual fund ที่ถือหุ้นอยู่หลายตัวมากๆเลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้แอนดูก็คิดว่าตลาดในเอเชียนะครับ ก็ยังยังถือว่าไม่แพงมากถ้าเทียบกับอเมริกานะครับ เพราะว่า ทางรัฐบาลนั้นได้ใส่ QE เข้าไปเยอะมาก ซึ่งเหมือนเป็นแบ็กอัพ ซึ่งทำให้ราคาหุ้นในตลาดอเมริกานั้นสูงแล้วครับตลาดมากอาก u อ I have a, a good one. Young, young Narvaez, 14. What is the first step in investing in stocks? The first step. ก็มีคำถามเข้ามานะครับ ถามว่าอะไรคือสเต็ปแรกเลยนะครับ ในการที่จะเริ่มลงทุนในหุ้นครับThat's a hard question. <laughs> well, okay, so then what would be the first step in the starting a passive mutual fund investing in? Let, let, let's say that, I mean, the, the first step is you have to acquire some knowledge, mm. a little bit of knowledge. Uh ah, -huh. Ah. But it has to be the right knowledge. If you acquire the wrong knowledge, it's like the wrong knowledge about getting a six pack, you know, getting mm. abs or something like that. If you have the wrong knowledge, you can work really hard and not get the result. So you have to acquire some basic knowledge. There's probably five books out there that are really good at basic knowledge. Mm. คำตอบของแอนดูนะครับก็คือเบสิกอย่างแรกเลยที่ควรจะมีก็คือ ความรู้ครับควรศึกษาหาความรู้นิดหนึ่งนะครับแล้วแมนยูก็เปรียบเทียบวว่า อย่างเช่นถ้าคุณอยากสร้างซิกแพคนะครับแล้วถ้าคุณมีความรู้ที่ผิดนี่สร้างไปเท่าไหร่ยังไงก็อาจจะออกไม่ออกมาหรือออกมาไม่สวยนะครับอ๋อแม่ you six pack เอ่อ no so uh, how do we how do we how do we get that right knowledge what's the well l e t let me tell you i'm g o n n a tell you the story of the ultimate beginners which was my nieces โอเค โอเค ก็ลูกก็ได้ถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นอะไรคือ เอ่อ ความรู้ที่ถูกต้องครับแอนดรูก็ตอบว่าเดี๋ยวแอนดรูจะเล่าเอ่อคำจะบอกคำตอบนี้ผ่านการเล่าเรื่องเอ่อญาติของเขานะครับหลานสาวหลานสาวหลานสาวผมมีหลานสาวห้าคนนะฮะเขาทำว่าคุณแอนดรู u n c แอนดรูว์ tell us how can we get rich in the stock market? That's what they asked me. And I knew that they didn't have any knowledge in the stock market at the time, so I had to go and I wrote, I wrote out for them the basic knowledge that would allow them to wear the seatbelt and wear the, you know, and start investing. แล้วแอนดูก็เลยหลังจากที่ได้ยินคำถามนั้นก็เลยเริ่มที่จะเขียนความรู้ที่เขามีนะครับใส่ลงมาเป็นแบบฉบับเบสิกมากๆนะครับเพื่อให้หลานสาวนั้นได้เรียนเพื่อที่จะได้ใส่ซีทเบลได้อย่างถูกต้องครับ And then I gave them three thousand dollars when they graduated high school. And I sat down with them and said, open the account. แล้วแอนดรูก็ได้ให้เงินหลานสาวเป็นจำนวน 3,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับ เป็นรางวัลที่เขาเรียนจบครับ แล้วก็บอกให้เขาเปิด Account ด้วยครับ So, so I, I kind of held their hand to get them started. แอนดูก็พยายามพาหลานสาวเริ่มต้นทุกอย่างเพื่อที่จะได้เข้าตลาดลงทุนในตลาดหุ้นได้ครับ And then I, I, then I wrote that into a book. And so that's a basic book that I taught my nieces. แล้วแอนดูก็ได้รวบรวมทุกอย่าง ข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นไว้ในหนังสือนะครับ แล้วเขาก็ได้เอาหนังสือนี้ สอนแล้วก็ให้กับหลานสาวของเขา and and then I turn it into like an online course and so that's that's the best that I can personally do there's other people who have good books and good courses that's the best that I can do แล้วแอนดรูก็ได้เปลี่ยนหนังสือที่ให้หลานสาวนั้นนะครับมาเป็นออนไลน์คอร์สครับแล้วนั่นก็นั่นคือเหมือนเป็นสิ่งที่เขาสามารถทำได้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ มือใหม่เล่นหุ้นทุกคนได้ศึกษาการลงทุนในหุ้นครับ So is that is that online course available or is is it secret? It is available. It is available. In fact, we've just I've just completely upgraded it during this COVID time, hmm. and I've translated i n t o Thai. ลูกก็ได้ถามว่าแล้วคอร์สเนี้ยสามารถหาซื้อได้ไหมครับซึ่งแอนดูก็ตอบว่ามีครับแล้วยิ่งช่วงโควิดนี้แอนดูก็ได้อัปเกรด แล้วก็แก้นิดหน่อยๆทำให้มันดีขึ้นครับแล้วก็แถมยังมีในแบบฉบับที่มีแปลเป็นไทยมีซับไทโลที่เป็นภาษาไทยด้วยครับ So it is it is available if somebody wants to to learn from that. Wow. So and this would just be the the kind of basic, the basic start that you're talking about for. It's for beginner. Yeah. It's for beginner. I I do actually have advanced courses. but this is my passion is how to help beginners จริงเอ่อจริงๆแล้วแอนดูก็คือมีคอร์สอื่นๆด้วยนะครับที่มันยากมากกว่านี้ แต่จริงแต่ไอไอคอร์สเล่นเริ่มเล่นหุ้นเนี่ยครับนี่เป็นเหมือนเป็น passion ของแอนดูที่อยากที่จะช่วยช่วยเหลือมือใหม่ต่างๆ ที่อยากเล่นหุ้นครับ That's great. So I, I guess I hope I hope you all have learned something today about the stock market in general. Um, that playing in stocks right now as a beginner is kind of a bad idea because you, you might lose a lot of money. And even if you're right, even if you pick correctly, you could lose that very quickly as well the word you just used, he said playing in stocks. And I know in Thai we say len hun. Mm. And that's the opposite of the way I think, right? If you just play with little stocks, right. you're right. You're going to get hurt. Yeah. ลูกก็บอกว่าก็หวังว่าคนที่ได้เข้ามาฟังไลฟ์ครั้งนี้จะสามารถได้ความรู้อะไรกลับไปเกี่ยวกับการลงทุนการเล่นหุ้นนะครับแล้วก็ยังบอกว่า yeah. แอนดูก็ได้บอกว่าคนไทยเนี่ยเรียกการเล่นหุ้นว่าเล่นหุ้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะการเล่นหุ้นคือเหมือนคุณแค่เข้ามาเล่นแล้วคุณสามารถบาดเจ็บกลับไปได้อย่างสาหัสนะครับ Oh, we have somebody saying, please share your book, Sir Andrew. Are you a, I are think you a sir? I, I will will share a link in the uh, in the in the Instagram feed. Yeah, why don't why don't I put in the link right now? um, and then we can keep talking for another 15 minutes โอเคก็มีคนถามหาคอร์สออนไลน์ของแอนดรูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะโพสต์เข้าไปในกล่องเมสเซจในในไลฟ์อันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันต่อสัก10-15 นาทีครับ Oh, do, do, do. I would love for people, if you take it, to ask me questions from what you learn. แล้วก็แอนดูก็ แอนดูก็อยากที่จะให้คนได้มาเรียนนะครับ แล้วก็ถ้าสมมุติมีคำถามอะไรเนี่ย ก็ยินดีมากๆที่จะตอบคำถามนั้นครับเขาเปลี่ยนหนีเขาไปอ๋อ is this the way to do it should be no w a i I know how to do it maybe uh. <laughs> I know what you're gonna do. That's gonna be hard. Boop. Do what? You're gonna try to. Wanna? Cause I wanna put it in here. Yeah, I think you just put it in as a comment, and then we can later put it in. Okay, let's see. Otherwise, paste. Otherwise, they're gonna be looking at me, Luke. And, you know, I may have a nice smile, but <laughs> you may have a nice. <laughs> oh wait that's that's probably wrong. can add it in comment. Yeah. Yeah. So I did I did put it in there as a comment, but uh, from somebody else. <laughs> maybe I can just maybe I'll just type it out. Is there any? Yeah, you could. I don't think it's very long. It's a bitly link. I think. Do you have any other any other story that you can share? So I want to tell you, I have five nieces and I taught them how to invest using this method. And this method is as simple as I can get investing to be. ก็แอนดูอยากจะบอกว่าแอนดูก็ใช้เนื้อหาในคอร์สนี้เหมือนกันนะครับที่จะสอนหลานสาวทั้ง5คนของเขาแล้วเขาก็หลานสาวทั้งหมดนี้ก็คือไม่มีความรู้ด้านการเงินมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขาพูดเนื้อหา เขาใส่เนื้อหาทุกอย่างในแบบฉบับที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ครับ so basically I really really welcome absolute beginner and I believe that I in a very short time I can help you to understand and start investing safely เพราะฉะนั้นนี่ใครที่เป็นมือใหม่มากมากมากมากนะครับก็คือยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สนี้เลยครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้แล้วถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวแอนดูจะคอยช่วยเหลือครับ And you can check my Thai translation in the course. Hopefully, I got it right. แล้วคุณก็ยังสามารถตรวจสอบ sub title ที่เป็นภาษาไทยนะครับว่ามันถูกต้องหรือเปล่าครับ I think that um, Luke's going to put the the link into the into the group, so you'll see it in just a second. Yes. ตอนนี้ลุกพยายาม Watch your finger there จะใส่ลิงก์ของคอร์สออนไลน์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับโอเครอการสักแป๊บหนึ่งโอเคพินแล้วเมันมันเวิร์กเปล่า Do you have a any fun story from from your youth, being uh, when you just started finance or I know you talk about this before, but you asked people about their worst investing mistakes. Did you have one of those? ก็ลูกก็ถามแอนดรูว่าคุณยังมีเรื่องราวสตอรี่อะไรที่มันตื่นเต้นสนุกสนุกในตอนเด็กหรือว่าไม่ต้องเด็กก็ได้นะครับอยากจะเล่าให้เราฟังไหมเพราะว่าเหมือนแอนดรูนั้นมีพอดแคสต์นะครับที่พูดเกี่ยวกับ ถามคนนู้นคนนี้เกี่ยวกับว่าการลงทุนที่แย่ที่สุดที่เขาเคยมีนะครับลูกก็เลยถามว่าแอนดูมีพวกนั้นไหม I mean my my worst investment was investing in a startup company that my good friend you know started and it, it started going really well but eventually it went off and then we had to close it down and I lost everything in that you know all my investments so that was a pretty depressing time ก็คือเรื่องของเรื่องที่แย่ที่สุดในการลงทุนของแอนดู ก็คือการที่ไปลงทุนในสตาร์ทอัพบริษัทสตาร์ทอัพของเพื่อนเขานะครับ แรก ๆก็ไปได้ดีแต่ไปไปมาๆก็คือพังหมดเลยครับ แล้วเขาก็เลยเสียทุก ๆอย่างไป and I think the hardest part about that was that I'm a finance expert you know I shouldn't I should have been able to see that but instead any type of investing is risky แล้วก็ แอนดูก็คิดถึงตอนนั้นว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องเห็นอะไรบางอย่างจากการที่มันพังทลายครั้งนั้นแต่กลับเป็นว่าเขาไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องนี้สอนว่ามันมีความเสี่ยงในทุกๆด้านทุกๆการลงทุนครับ Right now I'm trying to see if that, that link is if that link is working out because I saw somebody saying that the link won't open. Maybe they hmm. have to just type it into the, could be the browser. Did it work? Mm, HTTPS bit ly. Let's see if that works. Bit ly. It's probably slash and then uh, look look b b y w build your wealth. Ah, Hmm, seems like it's working. Good. Oh, okay, so for for those of you who are interested in in this course, it looks like the link doesn't work by clicking on it, but if you can type that into your browser, the the link there works. ก็สำหรับคนที่อยากจะ เข้าลิงก์แต่กดไม่ได้นะครับก็จะให้ลองออพิมพ์ลิงก์อันนี้ไปที่ในเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็น่าจะน่าจะได้แล้ว okay we see people saying it's working great right. um I have a let's see what what was that startup about what was your friend trying to do? Well, originally it was language teaching, but then later it became like an online course platform. But it was bigger than what we could really handle. เอาก็ลูกก็ถามว่าสตาร์ทอัพคอมพานีของเพื่อนแอนดูนั้นคือเกี่ยวกับอะไรครับก็คือสตาร์ทอัพนั้นแรกเริ่มแรกมาคือเกี่ยวกับการสอนภาษาครับหลังๆคือได้เปลี่ยนมาเป็นออนไลน์คอร์สแล้วซึ่งมันมันเป็นคอร์สแพลตฟอร์ม for selling courses across the world and that, that was more than what we could handle from here มันกลายเป็นเหมือนแพลตฟอร์มออนไลน์คอร์สซึ่งมันใหญ่เกินที่เขาสามารถควบคุมได้ก็เลยทำให้ But if, if, you listen to my podcast, you'll hear more than 200 interviews that I've done of people explaining their worst investment, and it's a good way to get a lesson in how to reduce risk. Have you heard? Have you ever? Because I'm trying to do a clothing company right now. Mm. Have you ever? God. You consider Andrew. merchandising for <laughs> <laughs> now? Andrew, come on! I don't want to have you on my show. <laughs> you got to be my the best investment. There we story. go. Yeah. Andrew, ก็บอกว่าถ้าเกิดว่าสนใจ เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนที่แย่นะครับเขาก็มีพอดแคสต์ซึ่งเขาได้อินเทอร์วิวคนมามากกว่า 200 คนนะครับ ซึ่งถ้าใครสนใจได้เข้าไปเรียนรู้ก็น่าจะสามารถได้ความรู้อะไรใหม่ ๆ My worst investment ever ชื่อ Handsome Charlotte says I will be rich because of the class thanks now step by step step by step you will I think you can do it yeah คุณสามารถสำเร็จได้นะครับเพียงแค่ ทำตาม step by step <laughs> Yeah, and I, you said that there was some some mutual funds in Thailand that are that are actually pretty good now. Are you allowed to talk about those? Yeah, I mean, what what I talk about in the course and in my Facebook group is that there's now some mutual funds that allow you to invest in every stock around the world. Right and you can do that from Thailand. From Thailand. That that was impossible just five years ago. You know, or ten years ago when I was working with my nieces, it was impossible in Thailand. So I never launched the course in Thailand. ครับลูกก็ถามแอนดูว่า เกี่ยวกับกองทุนมูชัวฟันนะครับว่า แอนดูสามารถพูดอะไรเกี่ยวกับมูชัวฟันได้ไหมแอนดูก็พูดว่าถ้าคุณเรียนแล้ว เข้าไปใน Facebook กลุ่มแอนดูก็สามารถที่จะแนะนำได้ หรือว่า สามารถพูดคุยได้ ซึ่งมู t ช a ฟัน n ณตอนนี้ก็คือมีที่มีที่มีประสิทธิภาพนี้ก็มีขึ้นมามากแล้วนะครับ ถ้าคุณย้อนไป5ปีเนี่ยก็คือแทบจะไม่มีเลยหาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ก็คือเป็นเป็นโอกาสที่ for ดี owning every stock in the world ตอนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสามารถถือหุ้นของบริษัททั้งรอบโลกได้ครับ How long did it take you to learn Thai อ้ I haven't learned Thai พูดภาษาไทยไม่ได้เลย ได้นิดน้อยแต่เคยเคยเรียนตอนเมื่อเมื่อผมมาที่ประเทศไทยนะครับ ผมเรียนที่โรงเรียนประมาณหกเดือน ตอนนั้น ตอนนั้นก็ผมอ่านเขียนได้แต่ตอนนี้จำไม่ได้ทั้งหมดนะครับ ไม่ได้จะไม่ได้ทั้งหมดแต่กำลังพูดไม่มีใครสอนให้ไม่มีใครสอนให้อะไรเนี่ย so I cause I I h a v e even learned in school it's like it's better I, I want to go to You s h o u l d for Thai t h e r e s good schools. I mean, I went. To yeah where did you go to school actually for Thai I origin เคยเรียนที่ AUA นะฮะตอนนั้นตอนนั้นเป็นไม่มี เรียนไม่เรียนที่อื่นไม่ได้นะฮะเอเวอย่างเดียวนะฮะตอนนั้นแต่ตอนนี้เรียนหลายที่นะฮะหลายโรงเรียน but there's there's good schools, you know, like Union Language School was one I went to, and there's some here nearby. But it's, all about reading for me, like trying to read and write, right and then and then I started to understand more. ก็ลูกก็ถามว่าแอนดูได้เรียนภาษาไทยจากที่ไหนนะครับแอนดูก็บอกว่า ตอนที่เขามาไทยเนี่ยก็ได้เรียนที่โรงเรียน AUA นะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้นี่คือที่ไหนก็ได้แล้วครับคือมีเยอะมากๆก็มีที่หนึ่งที่อันดูอย่างก็คือที่ร้านตัดผมก็ได้ไม่ได้ครับก็้พี่ที่ Union Language School ครับอ่าโอเค And that's a six month course. Yeah, that's it. I, I did I did that, but you know I don't know what it is now. Oh, okay, okay. But Sounds nice. I at the time at the time I had to decide whether I was going to invest. Like one of my good friends, Andrew Biggs, he came about the same time as me. He invested his time in Thai language. I invested my time in learning finance. So my Thai is not great. I have a question from question Versachix. Sorry about that. How, how much money do I actually need to enter the stock market? That's a good question. ก็มีคำถามที่ดีมาก ๆ เลยเข้ามานะครับถามว่า ต้องมีเงินเท่าไหร่นะครับถึงจะเข้าไปเล่นอยู่ในตลาดหุ้นได้ครับ I mean, nowadays you can start investing with like 5,000 baht, 10,000 baht, and do like monthly amounts of maybe 5,000 baht. So it's much lower now than what it was in the past. อันดูก็บอกว่าตอนนี้นี่คุณมีเงินแค่5 บาทเออ5,000 บาทถึง 10,000 บาทก็สามารถ เปิดพอร์ตเล่นหุ้นได้แล้วนะไม่ไม่ใช่เปิดาบาทซื้อแคนดี้ในเซเว่นแล้วก็ขายต่อนี่ but to buy a mutual fund โอ้ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นก็สามารถที่จะซื้อ mutual fund ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่คือไม่มีทางทำได้ครับ so from athy.ab says what book oh what book would you recommend for the beginner investor well your book for one how to wherever that is. Here. So that that's the book is the same as the online course. Mm. So it's how to start building your wealth, investing in the stock market. But in the online course, you have Andrew's handsome face. Yeah, you'll get me <laughs> teaching you this. ก็มีคนถามเข้ามาว่าให้แนะนำหนังสือสำหรับการเริ่มเล่นหุ้นนะครับแล้วก็นี่คือหนังสือของแอนดูที่เขียนขึ้นมาก็เนื้อหาจะเหมือนกับในออนไลน์คอร์สนะครับ แต่ถ้าคุณเรียนออนไลน์คอร์สก็จะเห็นหน้าสุดหล่อของแอนดูอืมหน้าสุดหล่อของแอนดู Wait, uh, for so, the where can I buy that book if I? That can be bought on uh, Amazon. Oh, okay. Yeah, but it's not in stores around. Not here. here. Okay. Yeah. Why not? Well, I just have, an, I have an agent that's now got the oh, rights and we're translating it and then we'll start selling it in Good, good, good. Yeah. ก็ตอนนี้หาสามารถหาซื้อได้ใน Amazon อย่างเดียวนะครับแต่ในอนาคตอันใกล้นี้เดี๋ยวจะสามารถซื้อในร้านค้าต่างๆได้ครับ But there's one guy that I would recommend that you read. Oh. And his name is he's passed away now, but oh. his name is John Bogle. B O G L E. Anything he wrote his, his books are similar to what I'm talking about. We have a different view a little bit, but not by much. ก็ถ้าต้องแนะนำหนังสือของคนอื่นคนหนึ่งนะครับเออ่แอนดู ก็แนะนำหนังสือทุกเล่มเลยนะครับของจอห์น how do you pronounce B O G L E Bogle จอห์น โบเกลนะครับ ก็เขาได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่ว่าได้เขียนหนังสือเนื้อหาคล้ายๆ เหมือนเออ่ how to build your wealth นะครับ แต่ว่ามี มุมมองที่ต่างกันเล็กน้อย I can actually give a couple of links to a few different books after this. Somebody says, Sir Andrew, can you be my uncle too? แล้วมีคนบอกแอนดูว่าเออแอนดูเออมีคนบอกแอนดูให้ไปเป็นลุงให้เขาหน่อยนะครับ I, have more nieces than I can handle right now. Okay. แอนดูมีหลานสาวมีหลานชายมากเกินไปที่ดูแลได้แล้วครับ Well, oh my gosh. If I start to get into investment, can I have a chance to buy GMM TV someday? Oh. Yes. ถ้าเกิดมีคนถามเข้ามาว่า ถ้าเกิดว่าเริ่มถ้าถ้าเขาเริ่มลงทุนแล้ว เขาจะสามารถได้เงินกลับมาซื้อ GMM TV ได้ไหมนะครับคำตอบก็คือ ใช่ ถ้าถ้าเริ่มแบบต่อนนี้แล้วก็ invest เยอะมากทุกเดือนก็อาจจะได้ในอนาคต Yeah. Né? Mm. Probably. Uh, you have a minimum fund to start investment. Well, so that the the to to Did did I I ห้าพันถึงถึงหนึ่งหมื่นจะได้จะได้ซื้อ mutual fund any mutual fund company now you can do that at that price wow you know ตอนนี้ห้าพันถึงหนึ่งหมื่นนะครับ สามารถซื้อ mutual fund จากของทุกๆบริษัทได้เลยครับ Okay. So I think that's that's what we got for today. We've mm. been for about an hour, and I hope you guys have enjoyed it. Uh, <laughs> oh my god, too too many too many funny. yeah, guys. <laughs> He get a lot of messages, but they're not all <laughs> they're not all questions. Not not me. all finance questions. Yes. That's that's okay. But we can follow it up. Anybody we welcome. If even if you're here right now, probably learn something. I I hope so. Yeah. You know, looking at this guy's handsome face, not just. <laughs> Yeah. All right. But yeah, so we have the the link is there, and this live stream will be up for another 24 hours. So you can go back and and click that link if you're interested in starting getting some base knowledge for investment. Yep. Go on. หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้อะไรกลับไปเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรืออยากกลับมาดูซ้ำก็ลิงก์นี้ไลฟ์อันนี้ก็จะอยู่ใน IG ของคุณลุกประมาณ 24ชั่วโมงนะครับ Yeah. There you go. All right. Thank you so much. ครับครับสวัสดีครับ Hope you have a hope you have a wonderful Saturday. Do do. <laughs>